ผู้รักษามหาสเวตฉัตรอันเป็นราชสมบัติของพระราชาไม่ควรประมาท เพื่อป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นในการข้างหน้า มโหสถจึงให้เสริมกำแพงพระนครใหม่ ให้ใหญ่และเข้มแข็งขึ้น ให้สร้างหอรบคู่ค่ายและซ่อมแซมเรือนเก่าไว้ ส่วนภายในพระนคร ให้ขุดสระขนาดใหญ่ วางระบบการประปา จากสระนั้น เพื่อใช้ในพระนคร ให้ขุดลอกคลอง ให้น้ำไหลเข้าออกสะดวก ใส่ข้าวเปลือกให้เต็มฉางหลวงในพระนคร ให้นำหญ้ากับแก้ และบัวเขียวจากพวกดาบท ผู้คุ้นเคยในสกุล มาจากหิมวันตประเทศมาปลูกไว้ และให้ซ่อมแซมศาลาเก่าภายนอกพระนคร จากนั้น มโหสถเริ่มวางแผนส่งสายลับไปแทรกซึมอยู่ตามประเทศต่างๆ โดยได้สอบถาม พวกพ่อค้าพาณิชย์ที่มาทำการค้า ว่าพระราชาของตนในประเทศนั้นๆโปรดปรานอะไร เมื่อพวกพ่อค้าวานิชกลับไป ก็เรียกทหารของตน มาจัดส่งเครื่องบรรณาการ ไปถวายกษัตริย์ในราชธานีทั่วชมพูตวีปถึงหนึ่งร้อยเอ็ดประเทศ เมื่อถวายบรรณาการแด่พระราชาเหล่านั้นแล้ว ให้ทำโดยประการที่จะทำให้พระราชาเหล่านั้น ไว้วางพระราชหฤทัยแล้วรับราชการในประเทศนั้นๆ เพื่อคอยดูท่าทีของพระราชาแต่ละประเทศ แล้วส่งข่าวมาที่มิถิลานคร ส่วนบุตรและภรรยาของทหารสายลับ ก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี มโหสถได้จารึกชื่อของตนไว้ที่ฉลองพระบาท พระขันและสุวรรณมาลาสำหรับให้ทหารสายลับทั้งหนึ่งร้อยเอ็ดคน กระจายกันออกไป เพื่อถวายเป็นบรรณาการ พระราชาในประเทศต่างๆ พวกสายลับ แต่งตัวอย่างนักแสวงโชคบ้าง อย่างพ่อค้ามานิดบ้าง เดินทางไปในประเทศนั้นๆ ถวายเครื่องบรรณาการแด่พระราชา พระราชาตรัสถามถึงธุระที่มา ก็ทูลว่าต้องการถวายตัวรับใช้ราชการในราชสำนัก ครั้นพระราชาตรัสถามถึงประเทศที่มาก็ไม่กราบทูลตามความเป็นจริง ว่ามาจากกรุงมิถิลานคร แต่กราบทูลว่ามาจากที่อื่นเมื่อทรงรับ ก็อยู่รับราชการในนครนั้นๆ ครั้งนั้น พระราชาแห่งกำพลนคร พระนามว่า สังขพลสั่งให้เตรียมสัตราวุธ และเรียกระดมไพร่พล ทหารสายลับของมโหสถที่แทรกซึมทราบความเคลื่อนไหวของราชสำนัก พระเจ้าสังคพลราชผิดปกติ จึงส่งข่าวไปบอกมโหสถว่า มีความไม่ปกติ เกิดขึ้นทางกำพลนคร เนื่องจากพระเจ้าสังคพลราช รับสั่งให้เตรียมสัตราวุธ และเรียกระดมไร่ปนอย่างมาก ขอให้มโหสถตรวจสอบข่าวดูให้แน่ใจอีกครั้ง มโหสถเรียกลูกนกแขกเต้าที่เลี้ยงไว้ มาสั่งให้ไปสังเกตการทั่วชมพูทวีป เพื่อดูความเคลื่อนไหวของพระราชาในแต่ละประเทศ มโหสถคลุกข้าวตอกกับน้ำพึ่ง ให้ลูกนกแขกเต้ากิน ให้ดื่มน้ำพึ่ง เอาน้ำพึ่งที่หุงแล้ว ทาขนปีกลูกนกแขกเต้า แล้วปล่อยไป ลูกนกแขกเต้า บินทยานออกไปอย่างรู้หน้าที่ สืบดูจนรู้เหตุการณ์ต่างๆ ในราชสำนัก พระเจ้าสังขพลราชแล้ว จึงออกตรวจดูประเทศต่างๆ ในจมพูทวีปทั้งหมด จนถึงปัญจาลนคร ในกปิละรัฐ พระเจ้าจุลนีครองราชสมบัติในปัญจาลนคร มีพรามนักปราชญ์ชื่อเกวัตเป็นปุโรหิต คอยถวายคำแนะนำในการบริหารราชการแผ่นดิน ใกล้รุ่งวันหนึ่ง ปุโรหิตตื่นขึ้น มองดูห้อง เห็นอิสริยยศใหญ่ของตนจากแสงประทีป จึงคิดว่าพระเจ้าจุลนี พระราชทานยศให้เรา ควรวางแผนให้พระองค์ เป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในชมพูทวีป เราก็จะได้เป็นอัครปุโรหิตของพระองค์ด้วย จึงเข้าเฝ้าพระราชาแต่เช้า ทูลถามถึงการบรรทมตามธรรมเนียม แล้วกราบทูลปรึกษาข้อราชการที่ตนคิดไว้ เมื่อพระราชาทรงอนุญาตจึงกราบทูลว่า ในพระนครไม่มีสถานที่ลับ ขอเชิญเสด็จไปพระราชอุทยาน พระราชาทรงเห็นชอบด้วย จึงเสด็จไปพระราชอุทยาน วางกองรักษาการไว้รอบนอก แล้วเสด็จเข้าสู่พระราชอุทยาน กับพรามปโรหิตสองต่อสองขณะนั้นลูกนกแขกเต้า บินวนสังเกตการอยู่ในปัญจาลนคร เห็นท่าทางพระราชากับรามก็รู้สึกแปลกใจ จึงบินเข้าสู่พระราชอุทยาน จับเร้นอยู่ระหว่างคาคบต้นรัง เกวัตกราบทูลให้พระราชา เก็บไว้เป็นความลับ ความคิดนี้จะรู้กันแค่สี่หูเท่านั้น แล้วจะได้เป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในชมพูทวีป พระเจ้าจุลนีเป็นผู้กระหายอำนาจ สดับคำของเกวัตทรงยินดี รามเกวัตกราบทูลความคิดของตนว่า ขอให้พระองค์เรียกระดมกองทัพไปล้อมเมืองต่างๆไว้ก่อน แล้วข้าพระองค์จะเข้าไปเจรจาเกลี้ยกล่อมให้พระราชาในเมืองนั้นๆ ยอมวางอาวุธ อย่าคิดรบ ราชสมบัติก็จะยังคงอยู่ และจะยังคงเป็นพระราชา ปกครองบ้านเมืองตามเดิม ถ้าจะเลือกรบ จะมีแต่ความพ่ายแพ้อย่างเดียว เพราะกองทัพล้อมไว้ทุกด้าน เมื่อพระราชาเหล่านั้นทำตาม พวกเราจะจับพระราชาทั้งหมดไว้เป็นประกัน ถ้าไม่ทำตาม ก็จะรบหักเอาพระนคร สำเร็จโทษแล้วนำกองทัพไปยึดเมืองอื่นต่อไป จากนั้นจึงนำพระราชาทั้งหมดไปเมืองเรา จัดพิธีฉลองชัยชนะให้พระราชาทั้งหมดดื่มสุรา เจือยาพิษ เมื่อพระราชาทั้งหมดสิ้นพระชนแล้ว จึงเอาศพไปทิ้งในแม่น้ำคงคา ราชธานีทั่วชมพูทวีป จะอยู่ในเงื้อมพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์จะเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในชมพูทวีปเพียงพระองค์เดียว รามเกวัตทูลเตือนพระราชาว่า ความคิดนี้รู้การแค่สี่หูเท่านั้น บุคคลอื่นให้ล่วงรู้ไม่ได้เป็นเด็ดขาด ขอพระองค์อย่าชักช้า รีบยกกองทัพออกทีเดียว เมื่อพราหมณ์กับพระราชาวางแผนครองชมพูตวีปจนตกเย็น ลูกนกแขกเต้า แอบฟังอยู่บนต้นไม้ จึงทำตีเป็น บินลงจับกิ่งไม้รังกิ่งหนึ่ง ถ่ายขี้ลงถูกหัวเกวัตพอเกวัตแงนหน้าขึ้นร้องว่า นี่อะไรกัน ก็ถ่ายขี้ให้ตกลงในปากกราม แล้วส่งเสียงร้อง บินขึ้นจากกิ่งไม้รัง กล่าวว่ารามชั่ว แกคิดว่า ความคิดของแกรู้กันแค่สี่หูเท่านั้นหรือ ตอนนี้รู้เป็นหกหูแล้ว และจะรู้เพิ่มเป็นแปดหู แล้วรู้ต่อ ๆ ไปกันอีก หลายร้อยหูทีเดียว เมื่อฝูงชนร้องบอกให้ช่วยกันจับ ก็บินทยานอย่างเร็วดุดลมพัด ไปสู่กรุงมิถิลานคร ตรงไปสู่เคหสถานแห่งมโหสถบัณฑิต โดยปกติ ถ้าลูกนกแขกเต้า คิดว่าข่าวนั้นควรบอกให้มโหสถรู้คนเดียว ก็จะลงจากที่บ่ามโหสถ ถ้านางอมราฟังด้วยได้ ก็ลงจากที่ตัก ถ้าคนอื่นฟังด้วยได้ ก็จะลงจากที่พื้น แต่ครั้งนี้ ลูกนกแขกเต้าลงจากที่บ่ามโหสถ มหาชนเห็นเช่นนั้น ก็รู้โดยในว่า เป็นความลับจึงพากันหลบไป มโหสถพาลูกนกแขกเต้าขึ้นบนเรือน จากนั้น ลูกนกแขกเต้าจึงแจ้งเรื่องทั้งหมดให้มโหสถทราบ มโหสถให้นกนั้นนอนในกรงตองคำมีเครื่องลาดอ่อนนุ่ม แล้วคิดว่าเห็นทีเกวัตจะไม่รู้จักมโหสถเสียแล้ว จึงมีคำสั่งให้ถ่ายเทครอบครัวสกุลเข็นใจ ในเมืองออกไปอยู่นอกเมือง แล้วนำสกุลมีอิสริยยศ ซึ่งอยู่ตามชนบทต่างๆ เข้ามาอยู่ภายในกำแพงพระนคร ให้สะสมสเสบียงไว้อย่างมากมาย ฝ่ายพระเจ้าจุรณี เชื่อพรามเกวัต ทรงแวดล้อมด้วยหมู่เสนาอมาตย์เสด็จไปล้อมเมืองหนึ่งไว้ จากนั้นจึงเข้ายึดเมืองนั้นไว้ในอำนาจของตน แล้วรวมกองทัพทั้งสองเมืองให้เป็นกองทัพเดียวกัน ไปล้อมเมืองอื่นอีกต่อไป จนสามารถยึดนคร ทั่วชมพูทวีปทั้งหมดไว้ในอำนาจของพระองค์ ยกเว้นมิถิลานครของพระเจ้าวิเทหราชเพียงนครเดียว สายลับที่มโหสถวางไว้ ก็ส่งข่าวถึงมโหสถตลอดเวลาว่า ขณะนี้นครทั้งหมดในชมพูตวีปถูกพระเจ้าจุลนียึดไว้แล้ว อย่าได้ประมาท ฝ่ายมโหสถส่งข่าวตอบไปยังสายลับว่า เราไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เตรียมการรับมือไว้แล้ว ขอพวกท่านอย่าได้วิตก พวกท่านอยู่ท่ามกลางศัตรูอย่าได้ประมาท พระเจ้าจุลนีรับสั่งให้เคลื่อนพล ไปล้อมเมืองเมืองหนึ่งไว้ ยึดได้ก็สมทบกับเมืองนั้นยกไปตีเมืองอื่นต่อไป จนกองกำลังเพิ่มมากขึ้น กลายเป็นกองทัพใหญ่ ใช้เวลายกทัพไปยึดนครนั้นนั้นถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือน เจ็ดวัน ก็สามารถครอบครองแผ่นดินทั่วชมพูทวีปยกเว้น มิติลานคร พระองค์ตรัสกับเกวัตปุโรหิตว่า จากนี้ไป เราจะยกไปตีมิถิลานครของพระเจ้าวิเทหราชปุโรหิตทูลค้านว่า การจะยึดนครที่มโหสถอยู่เห็นจะหนักเพราะมโหสถ มีความรอบรู้ ฉลาดในการวางแผนยุทธศาสตร์ ทั้งเมืองก็อยู่ห่างไกล เดินทับลำบาก พวกทหารจะอ่อนล้า อีกอย่างหนึ่ง มิถิลานครก็เป็นเมืองเล็กๆ ไม่คุ้มกับการยกกองทัพใหญ่ ไปตีเอาเมืองเล็กๆเช่นนี้ ได้ไม่คุ้ม ขอพระองค์อย่าคิดที่จะได้ราชสมบัติในนครมิถิลาเลยพระเจ้าข้าบรรดากษัตริย์เมืองต่างๆ ที่ถูกยึดตัวมา ต่างก็สนับสนุนให้ยกกองทัพไปตีมิถิลานคร เมื่อยึดกรุงมิถิลานครได้แล้ว จึงค่อยฉลองชัยชนะกันอย่างยิ่งใหญ่ เกวัตทูลยืนยันห้ามพระราชา มิให้ยกกองทัพไปยึดมิถิลานคร เพราะถึงอย่างไร พระราชาในวิเทหรัฐ ก็เหมือนตกอยู่ในอำนาจของพระองค์อยู่แล้ว พระราชาเชื่อเกวัตปุโรหิต เมื่อไม่มีการเคลื่อนทัพ พระราชาจากเมืองต่างๆ จึงเตรียมจะเสด็จกลับนครของตน สายลับส่งข่าวไปบอกมโหสถให้ทราบว่า พระเจ้าจุลนี แวดล้อมด้วยพระราชาจากประเทศต่างๆตัวชมพูทวีปเตรียมจะยกกองทัพมาตีกรุงมิถิลานคร แต่แล้วก็ยกเลิกแผนการ เพราะเกวัตปุโรหิตทูลทัดทานไว้ มโหสถส่งข่าวตอบ ให้สายลับคอยดูท่าทีของพระเจ้าจุลนีต่อไป จะต้องมีแผนอะไรสักอย่าง ที่ยังไม่รู้ พระเจ้าจุลนีทรงปรึกษากับอาจารย์เกวัตว่าจะทำอย่างไรต่อไป เกวัตกราบทูลว่า ให้เจ้าหน้าที่ประดับอุทยานจะเตรียมสุราอาหารอย่างดี เพื่อฉลองชัยชนะ สายลับได้ส่งข่าวไปบอกมโหสถว่า ที่ปัญจาลนครกำลังจะมีการเตรียมฉลองชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ แต่สายลับ หารู้ไม่ว่า พระเจ้าจุลนีวางแผนเจือยาพิษในสุรามเพื่อฆ่าพระราชาทั้งหมด มโหสถรู้แผนการนั้นจากลูกนกแขกเต้า จึงส่งข่าวตอบสายลับไปว่า หากรู้วันฉลองที่แน่นอน แล้วให้ส่งข่าวมาบอก มโหสถคิดว่า เมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่ พระราชาทั้งหมด ไม่ควรสิ้น พระชนชีพ เราจะเป็นที่พึ่งของพระองค์ จึงเรียกเหล่าทหารบริวารหนึ่งพันคน มาสั่งการว่า พระเจ้าจุลนีเตรียมวาง ยาพิษพระราชาทั้งหมด พวกเจ้าจงไปสร้างความวุ่นวาย ขณะที่พระราชาองค์อื่นๆยังไม่นั่ง พวกเจ้าจงยึดราชอาณาถัดจากพระเจ้าจุลนี แล้วประกาศว่า เป็นราชอาณแห่งพระราชาของพวกเรา เมื่อข้าราชการฝ่ายนั้นกล่าวว่า พวกท่านเป็นคนของไกล จงตอบว่า เป็นข้าราชการของพระเจ้าวิเทหราช เมื่อถูกถามว่า ขณะที่พวกเราไปล้อมยึดนครต่างๆ ถึงเจ็ดปี เจ็ดเดือน เจ็ดวัน ไม่เคยเห็นหน้า พระเจ้าวิเทหราช แม้แต่วันเดียว แล้วยังจะมีหน้ามาแย่งที่นั่งได้อย่างไร พวกท่านจงไปนั่งท้ายแถว พวกเจ้าจงเถียงว่า ในที่นี้ พระราชาพระองค์อื่น ยกเว้น พระเจ้าจุลนีแล้ว ไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าพระราชาของเรา จงทุ่มเถียงให้มากขึ้นว่า ถ้าพวกเราไม่ได้ราชอาณนี้ เพื่อพระราชาของพวกเรา ก็อย่าหวังว่า พวกท่านจะได้ดื่มสุรา เมื่อเขาไม่ยอมก็โห่ร้องกันขึ้น แสดงอาการอันตรพานดุร้ายก้าวร้าวทำให้พวกเขาหวาดกลัวจึงค่อยช่วยกันทุบไหสุรา เทลาดปลาและเนื้อให้กินไม่ได้ แล้วจู่โจมเข้าไปท่ามกลาง เหล่าเสนาอย่างรวดเร็ว ประกาศให้รู้ว่า พวกเราเป็นทหารของมโหสถ แห่งกรุงวิถิลานคร ถ้าใครสามารถก็เข้ามาจับ จากนั้นจึงถอนตัวออกมา ทุกอย่างต้องรวดเร็วดุดเหล่าอสูร พุ่งทยานเข้าสู่เทพนคร แล้วจากไปเหมือนสายลม ทหารบริวารมโหสถรับคำสั่งแล้ว ประชุมวางแผนการ และจัดเตรียมอาวุธให้พร้อม มุ่งหน้าสู่ปัญจาลนคร เข้าสู่พระราชอุทยานของพระเจ้าจุลนีที่พระราชอุทยานนั้นถูกตกแต่งไว้อย่างงดงาม ทหารของมโหสถเคลื่อนไหวอย่างว่องไวจนทหารฝ่ายปัญจาลนคร ตั้งตัวไม่ติด พวกเขาได้ทำทุกอย่างตามที่มโหสถสั่งการ ทำให้มหาชนเกิด เอกเริก โกลาหนขึ้น แล้วถอนตัวออกมา มุ่งหน้ากลับมิถิลานคร เหมือนสายลมวูบผ่าน พระเจ้าทุลนี ทราบเหตุที่เกิดขึ้น ก็ทรงพิโรธว่า พวกมิถิลานครทำลายแผนการของพระองค์ ฝ่ายพระราชาทุกพระองค์ ก็พิโรธว่า พวกมิถิลานครทำให้พวกตนอดดื่มสุราฉลองชัยชนะ หารู้ไม่ว่า เป็นสุราเจือยาพิษ ส่วนกองทัพก็ขัดใจว่า พวกตนไม่ได้ดื่มสุราในงานฉลองชัยชนะอันยิ่งใหญ่ พระเจ้าจุลนี ตรัสเรียกพระราชาทั้งหมดมา รับสั่งว่า พวกเรา จะยกกองทัพไปเหยียบกรุงมิถิลานครให้ราบเป็นหน้ากลอง จับพระเจ้าวิเทหราชข้าแล้วเหยียบหน้าให้สาสมใจ จึงค่อยร่วมกันดื่มฉลองชัยชนะ พระองค์สั่งให้จัดเตรียมกองทัพ แล้วเสด็จไปปรึกษาราชการลับกับเกวัตว่า พวกเราจะจับคนที่ทำลายงานมงคลของเรา ขณะนี้ ได้จัดเตรียมกองทัพถึง18อัคโคนีพร้อมด้วยพระราชาทั้งหมดไปมิถิลานคร ขอให้ท่านอาจารย์ไปด้วย พรามเกวัตคิดว่า เราไม่สามารถเอาชนะมโหสถได้ การศึกครั้งนี้จะทำให้ปัญจารนครท่ายแพ้อย่างย่อยยับอย่างแน่นอน เราจะทำให้พระราชาเลิกล้มความคิด จึงทูลว่า ข้าแต่มหาราช พระองค์อย่าหลงกลมโหสถ นั่นหาใช่เป็นแผนการของพระเจ้าวิเทหราชไม่ แต่เป็นแผนการของมโหสถ มโหสถได้วางแผนรักษา กรุงมิถิลานครอย่างเข้มแข็ง ดุดพระยาราชสีรักษาถ้ำใครๆไม่สามารถกล้ำกลายเข้าไปใกล้ได้ การศึกครั้งนี้จะทำให้พวกเรา พ่ายแพ้อย่างย่อยยับ ไม่ควรยกทัพไปกรุงมิถิลานคร พระเจ้าจุลนีหลงในอำนาจว่า พระองค์เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ จึงตรัสว่า มโหสถเพียงคนเดียวจะมีน้ำยาอะไร การศึกรบด้วยกำลัง ทหารที่แข็งแกร่ง พระองค์มีพระราชาจากนานาประเทศ ล้วนชำนาญศึกและมีกองทัพ และมีกองกำลังทหารที่เข้มแข็งถึงสิบแปดกองทัพล้วนแกล้วกล้า พระเจ้าจุลนีสั่งเคลื่อนพลเสด็จออกไปด้วยแสนยานุภาพอันยิ่งใหญ่ โดยไม่ยอมฟังคำทัดทานของเกวัตพามปุโรหิต เมื่อเกวัตไม่อาจทูลทัดทานพระเจ้าจุลนีได้ ก็โดยเสด็จไปในกองทัพด้วยความจำใจ